เราได้รู้จักกลุ่มชาติพันธุ์ไทยดำ ไทยพวน ไทยยวน ไทยครั่งกันไปแล้วนะคะ ยังมีอีกหนึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความพิเศษแตกต่างจากทุกกลุ่มที่เราได้ชมไปแล้ว เพราะว่าเป็นชาวไทยภูเขาที่เรียกว่ามงค่ะ และนับว่าเป็นโอกาสอันดีจริงๆนะคะที่เราได้ได้ชมประเพณีสำคัญของชาวมง้งณบ้านน้ำครับตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตรการจังหวัดพิษณุโลก นั่นก็คือประเพณีกินข้าวใหม่ค่ะ โดยมีพลเอกสุริยุจุลานนท์องคมนตรีเป็นประธานในงาน ไปชมสารคดีชุดชาติพันธุ์มงพร้อมกันเลยค่ะ แล้วฉันจะพาเธอออกไปด้วยกัน ให้ได้รู้ได้พบได้เจอ เรื่องราวดีๆอีกมากมายยังมีมากมาย แล้วฉันจะพาเธอไปกอดสายลม ให้เธอหนีไปจากความวุ่นวาย ไม่ต้องคิดอะไรจำฉันมาไปด้วยกัน สดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับ กับรายการอันซีนอาเซียน และที่นี่นะครับ ถือเป็นไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวรเลยครับผม เพราะที่นี่เป็นนิทรรศการหมุนเวียน ที่จัดแสดงถึงการประยุกต์ใช้ผ้าครับ และตอนนี้นะครับผมก็ยังอยู่กับอาจารย์วัสินครับ สวัสดีครับอาจารย์ครับอยากจะให้อาจารย์เล่าถึงที่นี่หน่อยครับครับ ที่นี่ที่เราอยู่นี่คือเ่นผ้ามหาวิทยาลัยสวนมีส่วนการจัดแสดงสองส่วนคือนิทรรศการที่เป็นนิทรรศการถาวร กับนิทรรศการที่มีการหมุนเวียน ห้องนิทรรศการอันนี้เนี่ยเป็นนิทรรศการหมุนเวียนที่นำเอาผ้าลวดลายผ้าต่างๆ ที่เป็นชาติพันธุ์ต่างๆ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ทั้งทั้งผ้ามงผ้าไทยครั่งไทยทรงดำต่าง ๆ มาประยุกต์เข้าสู่การตัดเย็บสมัยใหม่ ซึ่งเรื่องราวของผ้าชาติพันธุ์เนี่ยในบริเวณภาคเหนือตอนล่างเองมีผ้าอันหนึ่งที่น่าสนใจคือผ้ามงนะครับอย่างซึ่งกรณีของน้องโดมใส่เนี่ยก็คือการประยุกต์ผ้ามงหรือของผมใส่เนี่ยเป็นการประยุกต์ผ้ามงเข้ามาเป็นให้เข้ากับยุคส มัยใหม่เป็นสูตรเป็นลายต่างๆ ตรงนี้มีความน่าสนใจว่าผ้าม้งเนี่ยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในประเทศลาวนะครับหรือเรารู้จักกันในลาวที่สูงลาวเทิงนะครับ อยู่บนบนเทือกเขา มีการทอผ้าปักผ้าใช้ในชีวิตประจำวันของผู้หญิง และก็เกิดสงครามกลางเมืองในประเทศลาว ทำให้เกิดการอพยพโยกย้าย ชาวม้งเข้ามาในประเทศไทย โดยตามมาตามบริเวณชายแดน โดยบริเวณชายแดนที่ติดประเทศลาวก็เช่น จังหวัดพิษณุโลกชาติการนครไทย เพชรบูรณ์ ตรงนี้เองจึงทำให้เกิดการนำวัดวิถีชีวิตประเพณีการปักลวดลายเสื้อผ้าต่างๆของมงเข้ามา และหลังภายหลังจากการเข้ามาของกลุ่มชาวมงเหล่านี้นะครับ รัฐบาลได้มีการพัฒนานำองค์รความรู้ต่างๆ มาประยุกต์ใช้เป็นลวดลายของการตัดเย็บเพื่อเข้าสู่โลกสมัยใหม่ นะมหาลัยสวนเป็นภารกิจสำคัญในการที่จะนำพาบริการวิชาการและการวิจัยเชิงพาณิชย์ คือนำเอาลวดลายต่างๆของของลายปักโบราณต่างๆมาประยุกต์ใช้เป็นศิลปะในเรื่องของผ้าทอจนนำมาต่อยอดเป็นเรื่องของสินค้าทางวัฒนธรรมในบริเวณ ้องจัดแสดงตรงนี้เองได้นำเอาผ้าลวดลายต่างๆ ที่เป็นชาชาติพันธุ์มารวบรวมเรียบเรียงไว้ และก็มีการพัฒนาโปรดักต์เป็นสินค้าในปัจจุบันเช่นกระเป๋า เสื้อผ้า ตุ๊กตา และบางสินค้าไฮไลท์ บางชิ้นเนี่ยฮะได้พัฒนาต่อยอดกับชุมชน จนกลายเป็นสินค้าที่ส่งออกประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าชาวต่างประเทศจำนวนมาก อันนี้คือหนึ่ง ในภารกิจของมหาวิทยาลัย ที่จะทำการศึกษาวิจัยนุรักษ์ และต่อยอดภูมิปัญญาเข้าไปสู่การค้า แล้วทำให้เกิดรายได้แก่ประชาชนทั่วไปครับผมโ้ฟังอาจารย์เล่ามาขนาดนี้ อยากเห็นวัฒนธรรมของชาวม้งจริงๆแล้วครับ ผมสามารถไปดูได้ที่ไหนครับครับว่าทำไทยม้งเนี่ยนะครับมีตั้งแต่เพชรบูรณ์ที่บ้านเข็ดน้อย หรือจังหวัดพิษณุโลกเองก็มีนะครับ ที่บ้านชาตการ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมชัยมงที่ดั้งเดิมโอ้โหฟังอาจารย์เล่ามาขนาดนี้อยากเห็นของจริงแล้วครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์วสินมากๆเลยครับผมสวัสดีครับผม ไปกันเลยครับ คุณผู้ชม และตอนนี้ผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านน้ำครับอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกครับผม และตอนนี้นะครับผมอยู่ที่งานวันสาธิตการปลูกข้าวพันกอขอ59 โดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีมาเป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้ครับผม แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชม ไปพบกับท่านรองอธิบดีกรมการข้าว เพื่อเล่าถึงที่มาที่ไปของงานในครั้งนี้กันก่อนครับ คุณผู้ชมครับ และตอนนี้ผมก็อยู่กับท่านรองอธิบดีกรมการข้าว ท่านอลงกรกรทองครับ ผม สวัสดีครับสวัสดีครับอยากจะถามที่มาของโครงการนี้ครับ โครงการนี้ที่มาก็คือหลังจากที่กรมการข้าวนะครับโดยศูนย์วิจัยพืช โดยศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกได้ผลิตข้าวสายพันธุ์ดีออกมาซึ่งเป็นข้าวพันธุ์ที่มีคุณสมบัติขึ้นได้ดีในเขตภาคเหนือตอนล่าง แล้วก็มีผลผลิตสูงคุณภาพของผลผลิตไม่แตกต่างจากพันธุ์ข้าวหอมมะลิเลย แต่สามารถที่ใช้ผลผลิตสูงกว่าถึง 22%เราก็เลยมาปลูกเพื่อสาธิตวันนี้ก็เป็นการแสดงถึงว่าศักยภาพของพันธุ์เนี่ยดีอย่างไร แล้วก็เกษตรกรพร้อมรับอย่างไรเป็นกรณีหนึ่งซึ่งสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่เกษตรกรในภูมิภาคนี้ได้ครับครับ แล้ววัตถุประสงค์หลักๆ ของการจัดโครงการนี้ครับผมการจัดโครงการนี้ก็คือต้องการให้เกษตรกรสามารถมีข้าวพันธุ์ดีมาปลูกนะครับให้ข้าวผลผลิตสูงมีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการ แล้วอีกหน่อยก็สามารถส่งไปขายนำเข้าสู่ตลาดการสร้างงานสร้างอาชีพใช่ครับ แล้วภายในงานมีกิจกรรมอะไรบ้างครับก็มีแปลงเนี่ยครับปลูก แปลงสาธิตให้เกษตรกรได้ดู โดยทำโดยเกษตรกรนะครับ เพราะว่าเราว่าดีแล้วเกษตรกรต้องทำด้วย เพราะเกษตรกรทำแล้วว่าดีนั่นคือสิ่งที่เป้าหมายของการผลิตพันธุ์ใหม่ของกรมการข้าวครับ อย่างนี้ก็คือมีวิทยากรอะไรมาอธิบาย มีครับเรามีท่านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสโลกท่านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวมาคอยแนะนำแม่หองสอน ท่านเป็นเจ้าของพันธุ์ ท่านเป็นคนปรับปรุงพันธุ์นี้ขึ้นมา ท่านเกษตร และสากลจังหวัดพิษณุโลกท่านก็มาร่วมกันทำงานด้วยนะครับแล้วทำไมท่านถึงเลือกพื้นที่ที่เป็นบริเวณชาวมงอยู่อาศัยครับเพราะเป็นพื้นที่ใช้คำว่าเป็นพื้นที่ที่มีความมั่นคง เราต้องการสับสนให้เกษตรกรในกลุ่มนี้มีข้าวพันธุ์ดีไว้ใช้ เป็นความมั่นคงทางอาหารให้แก่ชาวเขาเผ่าชาวชนเผ่ามงนี้ด้วยต้องขอขอบคุณท่านรองอธิบดีกรมการข้าวนะครับ ก็ขอขอบคุณท่านอีกนนะครับผมขอครับงั้นเดี๋ยวผมขอชมบริเวณรอบๆงาน เก็บภาพบรรยากาศได้ไหมครับ ได้ครับยินดีครับเชิญเลยครับครับผมคุณผู้ชมครับ และตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณลุงเกษมครับ ผมสวัสดีครับ คุณลุงครับสวัสดีครับ ซึ่งคุณลุงเกษมก็เป็นเจ้าของผืนนาสาธิตแห่งนี้นะครับผมอยากจะถามคุณลุงหน่อยครับทำไมคุณลุงถึงมอบผืนนาของคุณลุงเนี่ยมันเป็นแปลงเกษตรสาธิตให้กับชาวมงครับ ผม คือแปลงนี้จริงแล้วพังข้าวนี้ เป็นทางเข้าของกองการข้าวเขาเอามาให้ปลูกตั้งแต่ปี 2554 เป็นทางเข้าวที่ทนต่อโรคแล้วได้ผลผลิตดีมากนะอยาก ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้พวกเราชาวมงได้มีอาชีพในการทำมาหากิน เพื่อตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวง ขอบคุณคุณลุงเกษมมากครับผสวัสมดีครับ แล้วฉันจะพาเธอออกไปด้วยกัน ให้ได้รู้ได้พบได้เจอ แล้วฉันจะพาเธอออกไปด้วยกัน สิ่งที่ท่านทั้งหลายได้ดำเนินการมานี้นับเป็นกุศลนับเป็นสิ่งที่ทำประโยชน์ให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก ในวันนี้ก็เป็นพิธีที่อาจจะเรียกว่าพิธีกินข้าวใหม่นะครับ